โศกเศร้านี้จากการหันโยกของใบหน้า เจ้าถูกลากโซ่จากวิชาจุดทางกลางความมืดมิดของนาฬิกาจากเสียงร้องของลูกหลับจากความแหลกสลายของหัวใจจากความหวังพันแหลกหลาย จากร่างจะปวดเกินบรรยายร่างอันไร้วิญญาณถูกเจ้าได้สาบสูญลงไปถูกลบมิดไป สายตา เจ้าก็ถูก้ากจำยอมความชอบช้ำและทุกข์เกินกว่าที่จะแบกรับมิมีใครมาเหลียวมองถูกปิดกั้นถูกปิดร้ายและดูถูกหยิบยา เมื่อต้องสูญเสียสามีสุดที่รักอุโมงค์แห่งความรักอันอุโมงค์อุโมงค์แห่งความรังทศนีความยากจนได้เปลี่ยนเข้ามาในชีวิต ลกลูกที่ยังเล็กอยู่นี้ ใครเล่าจะแลและดูแลพร้อมการสายฝนที่โหมกระหน่ำอาพรแห่งรักเปียกสะอื้นที่ถูกจองจากนิดนิรันดร์โอ้อัลลอฮ์ได้โปรดพิพากษาพวกเขาที่ได้กระทำแท้บนหัหเพี้ยมหาได้เปรียบทุกอย่างที่อุปโลกขึ้นพระองค์เท่านั้นที่ทรงประทานแต่พระองค์เท่านั้น ล็กเศษแก้วนี้อย่างเงียบเงียบควางกว้างขวามที่น่าทับสินบทกวีนี้ถูกแต่งขึ้นโดยอาจารย์มัสลัมมหามาและโคอาตวัยวันจิตสุดท้ายนี้ผมขอฝากว่าลาตาดันอินนัลลอฮะมานะจง n g a n b e r s e ส i h sesungguhnya a l l ิ h bersama